พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนงานวิจัยดีกิจกรรมเด่นในงานแน็ก 2021 งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช หรืองานแนก2021 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ 30 ปี สวทช ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีทั้งการสัมมนา การแสดงเทศการผลงานวิจัยของ สวทช และเครือข่ายพันธมิตรรวมถึงโอกาสทางธุรกิจโดวยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เราลองไปดูไฮไลท์ของงานปีนี้กันครับ งาน n e c 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 มีนาคม 2564 ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 34 เรื่อง การแสดงเทศกาลผลงานวิจัยของสวทช และเครือข่ายพันธมิตร กิจกรรม Open House Speed Up Your Business ที่เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุน นวัตกร หรือเจ้าของธุรกิจ ที่กำลังมองโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ